ค่ะสำหรับพลังที่สองที่มีความสำคัญไม่แพ้กับพลังตัวตนเลยนะคะ ก็คือพลังรักในครอบครัว พลังครอบครัวที่จะบอกให้เขารู้ว่าเขามีค่าแค่ไหนเขาได้รับความรักความอบอุ่น เอื้ออาทรมากพอที่จะทำให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าจากคนที่เขารักที่สุดในชีวิต เรามาคุยกับน้องๆทั้ง6คนนะคะว่าถ้าเวลาที่เราอยู่ในครอบครัวเนี่ยค่ะ คำพูดหรือพฤติกรรมการแสดงออกของผู้ใหญ่ในครอบครัว หรือผู้ใหญ่ทั่ว ๆไปก็ได้นะคะ ที่เรารู้สึกไม่ชอบหรือต่อต้านจะเป็นเรื่องอะไรบ้างคะไม่ฟังเหตุผลค่ะค่ะอ่านีบอกว่าไม่ฟังเหตุผลนะคะคือการใช้เหตุผลของตัวเองเป็นที่ตั้งครับ หมายถึงผู้ใหญ่เหรอคะครับครับ ที่เรารู้สึกไม่ชอบและต่อต้านนะคะโอเคค่ะแล้วก็คือความกดดันครับค่ะเป็นเรื่องของกดดันบรรยากาศกดดันหรือว่ายังไงคะ กดดันเรามากเกินไปครับอืมค่ะ การขึ้นเสียงใส่กันค่ะค่ะ การเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนข้างบ้านค่ะอันนี้เจ็บปวดใช่ไหมคะ โอเค เออ มีอะไรอีกไหมคะ ที่เรารู้สึกไม่ชอบเลย วาจาพูดคำหยาบครับ ค่ะ หรือเจ็บปวดเนาะ เวลาที่เขาใช้คำหยาบกับเราเราจะรู้สึกเจ็บปวดครับผมอ่า มีอะไรอีกที่เรารู้สึกไม่ชอบ และเจ็บปวด น้อยใจเสียใจบังคับให้เราทำในสิ่งที่เราไม่ชอบ อ่า แล้วเราอยากเห็นพ่อแม่ ดูแลเราหรือวัยรุ่นทั่วไปอยากเห็นพ่อแม่ ดูแลเราหรือผู้ใหญ่ทั่วไปดูแลเราแบบไหน หรือคำพูดไหนการแสดงออกไหนที่เราอยากให้เกิดกับกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่คะ คืออยากให้ท่านแสดงถึงความรักความห่วงใยที่มีต่อเรานะครับ คือแบบให้ความรักเท่าๆกันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าพี่เกิดมาก่อนเราจะให้ความรักแก่พี่มากกว่า น้องนะครับ อย่างนั้นเราจะทำให้เกิดความรู้สึกอะไรคะ แบบน้อยใจน้อยใจ เราอยากให้เขาแสดงความรักให้ให้เหมือนเหมือนกัน โอเคค่ะ มีคนอื่นอีกไหมคะ อยากให้มีช่วงเวลาอยู่ร่วมกันมากขึ้น บางคนพ่อแม่แบบ เช้าก็ออกไปเย็นก็กลับมาแบบช่วงเวลาของเรามันมันไม่ตรงกันมันไม่มีด้วยกันนะคะ มันก็เลยทำให้เราแบบเหมือนขาดความสุขตรงนั้นไปค่ะ การมีเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยจะมีความหมายยังไงบ้างคะเหมือน ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเราก็สามารถพูดคุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนปรับความเข้าใจกันอย่างเงี้ยเหมือนเราทะเลาะกันเองกับน้องอย่างเงี้ยเราก็สามารถพูดกับแม่กับอะไรได้ค่ะ การที่พ่อแม่พร้อมที่จะพูดคุยกับลูกในทุกๆเรื่องค่ะ พร้อมที่จะแบบเปิดรับฟังว่า ตอนนี้ลูกเป็นยังไง แล้วก็พ่อแม่พร้อมที่จะปรับตัวกับลูก พร้อมที่จะหมุนตามโลกค่ะ ไม่เอาความคิดโบราณมาบังคับเราแล้วค่ะใช่ค่ะ เมื่อกี้บอกใช่เลยนี่บอกอมีคนอื่นอีกไหมคะที่อยากจะแลกเปลี่ยนตรงประเด็นนี้ เพิ่มเติมมีไหมคะโอเคนะคะ เราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เด็กๆได้ตอบเรามานะคะ จะเห็นว่าครอบครัวก็จะมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เขาเจ็บหัวใจหรือทำให้ข้างในของเขาเนี่ยมันเบิกบานได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอบของความรักการแสดงออกและคำพูดที่แสดงออกจึงมีความสำคัญ อยากรู้ไหมคะว่าถ้าเราจะทำให้ เกราะแบบนั้นมันดีขึ้นหรือว่าสิ่งที่ทำให้จะทำให้พ่อแม่เนี่ยได้แนวทางในการดูแลเราแบบที่เราต้องการเนี่ยมันมีเครื่องมือหนึ่งที่น่าสนใจมาก นั่นเรียกว่าอะไรรู้ไหมคะ คืออะไรล่ะคะอ่าคือภาษารักค่ะที่เราเรียกว่า love language แล้วภาษารักคืออะไรคะ ภาษารักจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เกิดความอบอุ่น ความรักและความเข้าใจระหว่างพ่อแม่ลูก หรือผู้ใหญ่กับกับเด็ก หรือใครก็แล้วแต่ที่มีความผูกพันซึ่งกันและกัน แล้วพี่นกคะภาษาลักนี่มันมีอะไรบ้างอะคะภาษาลักก็จะประกอบด้วย5ข้อนะคะ ข้อที่1อยากรู้แล้วใช่ไหมคะ ว่าภาษาลักคืออะไร ภาษาลักจะมี5ข้อนะคะ ข้อที่1คือคำพูดคำพูดอะไรก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกว่าเขารักเรา มีไหมคะคำพูดที่พ่อแม่พูดแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเขารักเรามีค่ะคำพูดอะไรบ้างคะพ่อแม่รักหนูนะคะอ่าเวลาที่หนูฟังแล้วหนูเป็นไงบ้างคะรู้สึก มันดีใจค่ะมันแบบ พ่อแม่คือที่สุดของเราอะค่ะ เออพ่อแม่ฟังเนาะพ่อแม่คือที่สุดของลูกนะคะ งั้นเนี่ยการที่แม่บอกว่าแม่รักหนูนะแม่เป็นห่วงหนูนะ หนูดูแลตัวเองด้วยนะหนูจะรู้สึกดีใช่ไหมคะแล้วก็มีภาษารักที่เรานอกจากการบอกรักบอกอะไรได้อีกรู้ไหมคะ บอกความคิดถึงบอกความเป็นห่วง และบอกความชื่นชมแม่ภูมิใจนะที่แม่มีหนู ถ้าอย่างนี้ได้ไหมคะได้แม่ภูมิใจนะที่แม่มีหนูเป็นลูก หนูน่ารักมาก และแม่ภูมิใจถึงหนูจะไม่เก่งเหมือนกับคนอื่น แต่แม่ก็ภูมิใจที่หนูตั้งใจเรียน อะไรประมาณนี้หนูจะโอเคไหมคะ อันนี้คือภาษาที่ 1 ภาษาที่สองที่เราพบว่ามีความหมายที่เป็นภาษารักคืออะไรรู้ไหมคะ อะไรคะ คือการแสดงออกและการดูแล หนูพบว่าภาษารักนี้เกิดขึ้นในครอบครัวเยอะไหมคะ เยอะ เยอะพ่อแม่ดูแลเราเยอะไหมคะ เยอะเยอะ การที่พ่อแม่ดูแลเราเยอะ ๆทำให้เรารู้สึกยังไงบ้างคะอุ่นใจค่ะรู้สึกไหมคะว่ามันคือความรักรู้สึกาการแสดงออกของพ่อแม่อะไรที่หนูรู้สึกว่ารักเรามากที่สุดคะ การดูแลเหมือนเวลาไม่สบายอะไรเงี้ยเออเป็นไงคะเวลา นี่ไม่สบายยาหรือยังอะไรแบบเนี้ยก็มีแบบ มีถามว่าเป็นยังไงบ้างการยังไงบ้างถ้าไม่โอเคมากๆ คือเขาก็จะแบบ เออเดี๋ยวไปหาหมอนะเดี๋ยวแม่พาไปเดี๋ยวพ่อพาไป นั่นคือการแสดงความเป็นห่วงการแสดงออกแบบนั้นใช่ไหมคะหนูทำอะไรบ้างฟ้าทำอะไรบ้างที่ทำให้พ่อแม่รู้สึกว่ารู้สึกได้ว่าเราเป็นห่วงและรักกำลังใช้ภาษารักกับเขา เหมือนถ้าพ่อแม่ทำงานอยู่แล้วเราบอกว่าอันนี้เรามองว่าตัวเราสามารถช่วยได้เราก็จะเข้าไปถามว่าแม่คะ อันนี้หนูช่วยไหมอะไรประมาณนี้ค่ะน่ารักมากค่ะ ทีนี้ภาษารักข้อที่ 3 จะเป็นอะไรรู้ไหมคะเป็นเรื่องของการสัมผัส ปกติเนี่ยเราใช้การสัมผัสกับพ่อแม่ไหมคะ ใช่ใช่าทำอะไรบ้างคะการสัมผัสกอดแม่ครับกอดแม่ในใครกอดแม่โอเค เวลากอดแม่แล้วเป็นไงคะ อุ่นครับอบอุ่นมันเข้าไปในใจเลยใช่ไหมคะ เราเคยกอดแม่บ่อยๆไหมทุกคืนเลยครับการกอดแยกพอกอดมันก็ช่วยได้อ้อมอกของแม่เนาะเพราะฉะนั้นเวลาการกอดแม่การสัมผัสแม่ทำแล้วเราสามารถทำอะไรให้แม่ได้อีกคะนอกจากการกอดการสัมผัส หอมแก้มแม่นวดแม่ได้ไหมคะอ่านวดพ่อได้ไหมนวดพ่อได้การการสัมผัสรวมถึงการประสานสายตาได้นะคะ เวลาที่สบตาเห็นใจกันรู้ไหมคะว่าอันนี้ก็คือภาษารักอันหนึ่งที่เราส่งพลังของความรักโดยการสบสายตาไปให้แม่หรือพ่อหรือคนในครอบครัวที่เรารักเช่นเดียวกันภาษารักข้อที่สี่คือของขวัญของฝากเออของขวัญของฝากเนี่ยเป็นไงคะ เช่นถ้าได้ก็ดีใจ เราสามารถที่จะทำให้กับคนที่เรารักได้ หรือคนที่เรารักทำให้กับเรา หนูจะได้ของขวัญของฝากจากที่บ้านเป็นอะไรบ้างคะส่วนใหญ่เป็นตุ๊กตาตุ๊กตาเป็นเค้กเป็นอะไรก็ตามจำเป็นไหมเสื้อผ้าจำเป็นไหมคะที่เราต้องมีเทศกาลใหญ่ๆ จึงจะได้ของขวัญของฝาก ไม่จำเป็นของขวัญของฝากอาจจะเป็นว่าวันนี้แม่ไปตลาดมา ไปเจอขนมเปียกปูนแล้วนึกถึงนี่ แล้วพยายามที่จะซื้อมาฝากนี่ นี่รู้สึกไงคะ รับได้ว่าดีใจแม่เป็นห่วงเรานะคะ อันนี้อ่าไม่จำเป็นต้องเป็นเทศกาลอื่นๆนะคะ เราก็สามารถที่จะให้กันได้นะคะ สุดท้ายคืออะไรคะ สุดท้ายเมื่อกี้ใครเอ่ยที่บอกพี่ว่าการใช้เวลาอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ นี่ใช่ไหมคะ อันนี้นี่รู้ไหมคะว่าอันนี้ก็คือภาษารักอันหนึ่งที่เราจะแสดงออกต่อกันกับคนที่เรารักได้มากที่สุดเหมือนกันนะคะงั้นเนี้ยการอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพไม่ได้หมายความว่าการที่เรานั่งดูทีวี หรือนั่งดูหนังด้วยกันนะคะ แต่ว่าการที่นั่งดูทีวีหรือหนังด้วยกันเนี้ยเราไปโฟกัส หรือไปเราไปให้ความสำคัญกับหนังหรือทีวี เราสามารถทำได้นะคือว่าหลังจากดูทีวี เรามาคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นในทีวี แม่รู้สึกยังไงพ่อรู้สึกยังไง หนูรู้สึกอย่างไร การแสดงภาษารักแต่ละอย่าง มันเป็นยังไง ถ้าได้ครบทั้ง5ไม่ได้ครบห้ายัง ครบแล้วอ่าถ้าได้ครบแบบนี้เนี่ย หนูคิดว่าเป็นไงคะ ครอบครัวเราจะเป็นไงคะ เป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะอ่าครอบครัวที่อบอุ่นมากขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นภาษารักจึงเป็นเครื่องมือในการสร้างรักของครอบครัวของเราได้อย่างดีนะคะจะเป็นเกาะคุ้มครองที่จะทำให้หนูเนี่ย ไม่ตกไปอยู่ในวงจรที่มันอันตราย เวลาจริงไหมเวลาที่หนูเพื่อนชวนไปที่สุ่มเสี่ยง ถ้าหนูมีความรักในในครอบครัวที่ดีหนูจะนึกถึงอะไรคะ พ่อแม่พ่อแม่ครับถ้าเรานึกถึงพ่อแม่อันนั้นคือเป็นเกาะคุ้มครองเราแล้วใช่ไหมคะใช่อ่าอีกประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะ ในเรื่องของครอบครัวก็คือการเป็นแบบอย่างที่ดีอ่าท่านอ่าทราบไหมคะว่าในตัวของวัยรุ่นเนี่ยค่ะมีสมองอยู่อย่างหนึ่งที่เราเรียกว่ามิเลอร์นิวรอนหรือเอเซลล์ประสาทที่มีการเรียนแบบอยู่เสมออวัยรุ่นเหมาะ ทุกครั้งที่เวลาที่เขาเห็นกระบวนการแบบไหนที่เขาชื่นชมเขาจะใช้กระบวนการเรียนเรียนแบบได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาที่บอกว่าแบบอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนใด ๆ ดังนั้นการที่พ่อแม่จะทำจะชวนให้ลูกเนี่ยมีความรักความเอื้ออาทรหรือจะทำอะไรก็ตามที่อยากบอกเขาเนี่ยสิ่งสำคัญคือเป็นแบบอย่างให้เขาเห็น หรือเป็นโรโมเดลให้เขาเห็นก็จะประสบความสำเร็จได้มากกว่าการบอกกล่าวหรือสั่งสอนหรือห้ามปรามค่ะ